มาที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ ซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับความนิยม และเป็นศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโรครับ ิมรสอาหารทะเลสดๆ ได้ที่นี่เลยครับปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านนี้ ได้รับความนิยมที่สุด เพื่อเป็นของฝากไปฝากคนอื่นครับ ูที่เห็นนี้มีหลายขนาดและราคาครับ ไซส์ L ประมาณ 7,980 เยนเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,394 บาทครับ ถึงคลองโอตารุกันแล้วนะครับคลองโอตารุ หรือโอตารุ อุนะมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าที่ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ตั้งเรียงรายโดยรอบ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้ครับ ไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับ พักรับประทานอาหารทะเลสดๆปิ้งย่างก่อนนะครับ ไฟข้ามถนนที่นี่ปลอดภัยดีมากเลยนะครับ เพราะจะมีไฟกระพริบก่อนไฟเขียวเตือนให้เราข้ามถนนครับ ที่นี่คือ ร้าน เลอชาโอร้านชีสเค้กชื่อดังแห่งโคทารุ ร็จจากเลือกซื้อขนมกันแล้ว เราจะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีกันครับ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นอาคารที่มีความเก่าแก่และสวยงาม มีเครื่องดนตรีหลากหลายให้เลือก โดยจะมีรุ่นพิเศษในแต่ละปีด้วยครับ ิงช้าสวรรค์ก่อนดนตรีน่ารักดีนะครับ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เราจะพบกับนาฬิกาไอ้น้ำโบราณ นาฬิกาไอ้น้ำโบราณสไตล์อังกฤษ มีเหลืออยู่เพียงสองเรือนบนโลกเท่านั้นครับ ที่ฮอกไกโดและที่แคนาดา จะพ่นไอ้น้ำประกอบมีเสียงดนตรีทุก 15 นาทีครับ เราจะพักทานอาหารว่างกับไอศครีม ก่อนกลับโรงแรมครับ มือของผมเป็นเครื่องแจ้งเมื่ออาหารเราพร้อมเสิร์ฟครับ ไปรับอาหารก่อนนะครับ ตรียมเหล้าสาเกต้อนรับปีใหม่ให้ด้วยนะครับ ก่อนที่จะเดินทางกลับเด็กดื่มไม่ได้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่สนามบินชิโตเซเพื่อกลับเมืองไทยกันนะครับ ยังไม่อยากกลับเลยอะเรากลับมาถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ ฝากกดไลค์และติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ